ครับพ่อครับเขาบีบแต่ทำไมเหรอครับ อย่าไปสนใจเลยลูก พ่อครับทำไมเราขับช้าแล้วเราไม่ชี้ซ้ายเหรอครับ เราไม่ทำตามกฎเหรอครับ ไม่เป็นไรหรอกลูก ถ้าเขารีบเขาก็แซงซ้ายเราไปเองแหละ มีคนไม่ทำตามกฎตั้งเยอะตั้งแยะเลยลูก ดูอย่างคันนั้นสิขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ส่วนคันนั้น ขับปาดไปมา ไฟเลี้ยวก็ไม่เปิด ส่วนนั่นบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด แถมปล่อยควันดำอีก ขนาดไฟแดงยังชอบขับรถฝ่าอีก นั่นก็ชอบขับรถย้อนสอน นั่นก็จอดรถในที่ห้ามจอด ็นไหมคนทำผิดเยอะมาก เราแค่ขับช้าไม่ชิดซ้าย ถือเป็นเรื่องเล็กๆมาก เพราะไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเออเออเฮ้ยลุกเป็นไร ปวดท้อง อดทนไว้ เดี๋ยวพ่อรีบพาไปหาหมอ อดทนไว้นะลูกเฮ้ย ใครมันขับช้าไม่ชิดซ้ายวะ ขับช้าแลวเราไม่ชิดซ้ายล่ะครับ ใครๆ ก็ทำกัน ไม่มีใครชอบทำตามกฎหรอกเน้นสะดวกสบาย เราทำบ้างก็ไม่เห็นเป็นไร ไม่มีใครเดือดร้อน เดี๋ยวพ่อรีบขับรถไปเลย ไม่ต้องห่วง พ่อคะ ทำไมขับช้าไม่ชิดซ้าย Tell